หรือจะดูเป็นในรูปแบบของกราฟ เปรียบเทียบก็ได้ครับอย่างตัวนี้จะเป็นกราฟเปรียบเทียบของตัวโครงสร้างประชากรใช่ไหมครับ ซึ่งเราสามารถดูโครงสร้างโครงโครงสร้างของประชากรครับ ในแต่ละช่วงอายุเพื่อที่จะใช้ในการทำนายดูว่าในปี 63หรือปี 64 จะมีจำนวนนักเรียนแต่ระดับในระดับชั้นไหนบ้างอย่างเงี้ยครับ ซึ่งพอเราทำชั้นข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้พอเราจะทำเอาไปแชร์ให้กับหน่วยงานอื่น หรือทำเป็น Data Catalog อะครับเราก็ต้องทำนำข้อมูลชุดนี้ครับ เอาไปขึ้นเป็น Meta Data เหมือนที่เราได้ฟังจากสำนักงานสถิติเมื่อวานใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะไปให้ลองทำเป็น Meta Data ดูนะครับขอเสริม นิดนึงจากอาจารย์ชานนครับว่าจริงๆ แล้วเนี่ยบัญชีข้อมูลเนี่ยอาจจะเรียกว่า Data Catalog เนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงเรียกว่าสามส่วนหลักๆ ก็คือฐานข้อมูล Data Catalog เนี่ยคือฐานข้อมูลประเภทไหนที่เราจะนำมาใช้ครับผมแล้วก็ใช้เพื่ออะไรครับผมอย่างเช่นเพื่อมอความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูลในการนำผู้มาใช้ร่วมกัน แล้วก็ต้องมองในส่วนของใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ครับซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็นเป็นผู้ใช้งานข้อมูลทั่วไปนักวิเคราะห์ข้อมูลบริการข้อมูลด้านการบริการแล้วก็ คณะกรรมการกำกับการดูแลข้อมูลก็คือเป็นกลุ่มคนที่เหมือนเป็น Data Owner ที่ใช้ในการดูแลควบคุมหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มระบบบางอย่างที่เราจะสามารถพัฒนาร่วมกันได้ครับผมซึ่ง ซึ่งเป้าหมายที่ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยคาดหวังผมมองเป็นประเด็นกว้างๆทั้งหมดเจ็ดประเด็นอย่างเช่น ข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีความถูกต้องใช่ไหมครับครับอ่าอันที่สองเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนอันที่สามเป็นข้อมูลที่มีความความต่างกันนะครับคือมันอาจจะอาจจะแบบเรียกว่า มันต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับผม แล้วก็ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ตรงความต้องการผู้ใช้จริงๆนะครับผมแล้วก็ข้อมูลที่มีความพร้อมใช้ผมเกินไปแล้ว เมื่อสักครู่นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ตามงานสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับ อันนี้ซึ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าบางทีเราเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับมาก อาจจะมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายได้ ซึ่งปัญหาปัญหาที่ที่คนพบครับ ส่วนใหญ่ผมเห็นผมเห็นมาก็คือเป็นเรื่องของ ข้อมูลที่ได้มาเนี่ย ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะครับผมก็ข้อมูลที่ได้มามีความซ้ำซ้อนกันนะครับผมครับอย่างเช่นบางทีหัวฟิลหัวข้อที่มัน มันแตกต่างกันมันคล้ายกันแต่ในชั้นข้อมูลเนี่ยมันเหมือนเปียบอะไรครับบางทีมันก็ต้องต้องมีการเรียกทำ data cleansing จากชนนนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านสิทธิการเข้าถึงชั้นข้อมูลความลับอะไรต่าง ๆ แล้วก็ข้อมูลที่ไม่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะครับ อันนี้ก็ ก็มีมีปัญหาเหมือนกัน รวมถึงข้อมูลไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานคือ บางหน่วยงาน ก็แชร์ข้อมูลที่เป็นระดับของระดับของการแชร์ข้อมูลข่าวสารแล้วแต่ก็ยังเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ JPEG อะไรประมาณนี้ผมก็ก็จะใช้ใช้งานได้ยากนิดนึงแล้วก็ความต้องการข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยก็ก็สำคัญที่ผมบอกไว้ มันจะนำไปสู่ก็เรียกว่าว่าการ พัฒนาฐานข้อมูล Data Catalog เราครับผม แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ชนนจะจะจะชวนพี่ๆท่านนะครับเนาะมาร่วมดูชุดข้อมูลด้วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของฐานข้อมูล Data Catalog ทางด้านการศึกษาเราครับผมทางทางเราอ่ะก็พยายามจะถอดจากชุดข้อมูลต่างๆครับแล้วก็จะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ที่ private premium จริงๆนะครับ เพราะว่าว่าเป็นเวทีเดียวที่จะได้เห็นชุดข้อมูลรวมของของสรุปจากจากเนื้องานทั้งหมด ห้าภาคห้าภูมิภาคเราเนี่ยจำรวมไว้ในเวทีนี้แล้วก็อาจจะให้พี่ๆะช่วยกันทดลองดูว่ายังไงอ่ะ เราจะต้องทำงานบนผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำความเข้าใจ แล้วก็พัฒนาระบบฐานข้อมูลเราได้ได้เร็วแล้วก็ทันเวลาซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัยครับแล้วก็มีความพร้อมใช้อ่ะมันก็จะได้เปรียบครับผมแต่ว่านี่เป็นวิธีเขาเรียกว่าการอภิปรายแล้วก็เสวนาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับว่า ชุดข้อมูลที่ที่เราเนี่ยได้พยายามจะถอดบทเรียนจาก จากองค์ความรู้วิธีต่างมาเนี่ยมีความเหมือนคล้ายคลึงหรือว่าสามารถใช้ประโยชน์กับหน่วยงานของพี่ๆ ได้ได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับผม เดี๋ยวอาจารย์ชนนลองลองนำเสนอตัวที่เป็น Data Catalog ในการศึกษาเรา เพราะว่าอันนี้บอกตรงว่าเรามีหลัก หลักเกณฑ์ในการในการถอดองค์ความรู้เนี่ย ก็จากพิกรท่านที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะ แล้วก็มีประสบการณ์อย่างอย่างเช่นของอาจารย์ทัชชัยนะครับ ที่เมื่อวานเราได้ฟังไปว่า ฐานข้อมูลจีพีและการศึกษาเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยได้ได้ร่วม ร่วมทำในชุดล่าสุดครับ จะมีทั้งหมด18ข้อตั้งต้นนะครับ ซึ่งเราอาจจะใช้เป็นเกณฑ์หลักในการเขาเรียกว่าจัดทำเป็นฐานข้อมูล d a t ค c ตาล็อกด้านการศึกษาของเรานะผมว่ามีทั้งหมด 18 ข้อเนี่ย มันครอบคลุมหรือว่าตรงประเด็นหรือว่ามีข้อไหนที่คิดว่าหน่วยงานของทุกท่านนะครับผมสามารถจะต้องนำไปใช้ประโยชน์เนี่ย ถ้ามันไม่ครอบคลุมอาจจะต้องเพิ่มใน ส่วนประเด็นไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะขอ หรืออาจารย์ชนนจะไล่เป็นข้อไปไหมครับอาจารย์ที่ไล่เป็นข้อเลยได้ครับพี่ได้ครับ อย่างเช่นเดี๋ยวอาจจะรบกวนถามพี่พี่ท่านครับว่า ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลตั้งต้นนะอาจจะเริ่มจากเขาเรียกว่าเป็น เป็นเงินเดือนข้าราชการนะครับ เป็นข้อมูลที่เราได้ใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว แล้วก็สามารถนำไปสะท้อนเรื่องของ การสับสนวนทรัพยากรหรือว่าองค์รู้หรือว่าชุดอะไรต่างๆกันด้านการศึกษาได้ครับผมอันนี้อันที่สองเป็นเรื่องของ เงินประจำตำแหน่งนะครับ ผม อันที่สามเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับ ผม อันที่สี่เป็นเรื่องของค่าจ้างชั่วคราวนะครับผมนะฮะอันที่ห้าเป็น เป็นค่าตอบแทนนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวนะครับเอ่ออาจารย์ครับตัวค่าตอบแทนชุดนี้มันมีความต่างอย่างกับกับชุดที่เรา ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมไม่ทราบว่าชุดข้อมูลซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านะครับ เพราะว่าผมผมอยากจะให้อันนี้เป็น เป็นข้อมูลที่ที่สะท้อนเรียกว่าเราสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ได้อย่างใกล้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ ไม่มีซ้ำซ้อนนะครับพี่ ชุดที่สามเป็นค่าจ้างประจำพี่ ค่าจ้างประจำก็ค่าจ้างชั่วคราวใช่ไหมครับใช่ครับห้าเป็นค่าตอบแทนครับห้าเป็นค่าตอบแทนครับ ผมอันที่หกเนี่ยเป็นเบี้ยเบี้ยประชุมกรรมการนะครับ อันที่เจ็ดเป็นเขาเรียกว่า ค่าเช่าบ้านพักที่อาศัยนะครับ ผมเดี๋ยวผมจะขอไปช้าๆหน่อยนะครับ แล้วก็อันที่แปดเป็นเงินบำเหน็จบำนาญนะครับครับ ผมอันที่เก้าเนี่ย เป็นเงินสมทบเข้ากบคหรือว่ากทบประกันสังคมนะครับ ผม อันที่สิบนะครับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับ อันที่ ชุดที่ 11เนี่ย เป็นข้อมูลชุดค่าอาหาร หรือว่าค่าการกานนอกเวลา หรือว่าค่าล่วงเวลาของบุคลากรนะครับผมอันที่ชุดที่12ครับ ผมเป็นเป็นค่าช่วยเหลือบุตรครับผมซึ่งเป็นรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว หรือว่าประจำภาคเรียนนะครับชุดที่13เป็นค่าเล่าเรียนบุตรนะครับผมชุดที่14ครับ เป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับที่นอกเหนือจากที่เบิกแล้วก็อันชุดที่ 5นะครับเป็นค่าเสื้อผ้าที่ทางราชการหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยออกให้ให้กับบุคลากรนักศึกษาเรานะครับผมจุดที่ 16ครับผมเป็นค่าที่พักข้าราชการที่อยู่ฟรีพร้อมครอบครัวนะครับ ผมอาจจะเป็นบ้านพักสวัสดิการ หรือบางสถานที่อาจจะมีสมมติเรื่องของค่าน้ำค่าไฟจุดที่ 17 เป็นค่าเช่าที่ดินนะครับผมนะครับ ชุดที่ 18 สุดท้ายที่เห็นก็คือเป็นค่าเสื่อมราคาของวัสดุคุณภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ระบบการศึกษานะครับผม ครับประมาณนี้ ผมผมลองดูว่าทั้ง 18 ชุดเนี่ย มันอาจจะมีบางบางชุดบางข้อมูลที่พี่ๆได้ใช้งานเป็นประจำอะที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือเปล่าผมรบกวนสอบถาม สอบถามพี่ทางสถาบันการศึกษาได้ไหมครับอย่างเช่น พี่อมรรักครับพี่สะดวกเปิดไมค์ได้ไหมครับพี่เห้หนึ่งพี่คุยงานอื่นอยู่ครับพี่โอเคเดี๋ยวขอ ขยับไปที่พี่กาญจนามาลาได้นะครับพี่บอสลบบุรีครับพี่สะดวกเปิดไมค์ไหมครับพี่ ครับ สวัสดีครับพี่ ครับ เปิดไมค์ได้ไหมครับพี่ โอเคครับพี่ สวัสดีครับพี่ครับ ผมเมื่อสักครู่นี้ผม ผมลองนำเสนอครับ ผมเกี่ยวกับเรื่อง ชุดองค์ความรู้หรือว่าตัวถอดข้อมูลจาก GPP ด้านการศึกษานะครับ พี่ได้ทั้งหมด 18 ข้อนะครับพี่ไม่ทราบพี่เห็นที่หน้าจอไหมครับ พี่ว่ามี 18 ข้อเนี่ย มีอะไรบ้างเนาะทีนี้ผมจะรบกวนสอบถามว่า นอกจาก 18 ข้อเนี่ยพี่ได้เห็นครบครอบคลุมทุกข้อหรือยังครับพี่เห็นแล้วค่ะครับประมาณคร่าวๆก็ได้อาจจะอาจจะภาพอาจจะเล็กหน่อยหนึ่งทีนี้ทั้ง 18 ข้อเนี่ย พี่ว่ามันครอบคลุม ถ้าเกิดเราจะทำเป็น Data Catalog ของด้านการศึกษาเราเนี่ยมันครอบคลุมครบทุกประเด็นหรือยังครับพี่ตามตามคอนเซปต์งานของเราตามแนวทางการทำ Data Catalog ด้านการศึกษาเราว่าเอออาจจะอาจจะต้องเป็นข้อมูลภาพรวมของด้านการศึกษาเราเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าจะเป็นจุดข้อมูลตั้งต้นในการแชร์ การใช้ระหว่างหน่วยงานครับพี่ไม่ทราบว่า 18 ข้อเนี้ยมันครอบคลุมเพื่อให้สามารถแต่ละหน่วยงานใช้ร่วมกันได้ครับ หรือว่าจะมีประเด็นไหนครับพี่ต้องเพิ่มเติมไหมครับ แต่ละข้อ จากที่ดูในข้อมูลนี้นะคะ แล้วก็ในแบบสอบถามเมื่อเช้านี้นะคะ ที่ถามเกี่ยวกับเนี่ยว่าในแต่ละหน่วยงานอะ่ะมีเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่านะคะ ก็จะมีในส่วนของอ่า ของลูกจ้างประจำที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะที่ที่ไม่มี นะคะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับของข้าราชการทั้งนั้นเลย แต่ว่าหน่วยงานของอาชีวะเนี่ยจะมีบุคลากรที่เป็นบุคลากรประจำ แล้วก็บุคลากรชั่วคราวด้วยค่ะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลที่มีเป็นเงินเดือนของเขานะคะ ก็คือค่าจ้างชั่วคราว แต่ว่าในส่วนของเงินประกันสังคมเนี่ยมันจะหายไป ที่เขาจะต้องจ่ายในส่วนของเขาครึ่งหนึ่งแล้วก็ของทางวิทยาลัยครึ่งหนึ่งนะคะ มันก็จะไม่ได้ควบคุมตรงเงินตรงนี้ด้วย ครับครับ ได้ได้ได้ยินอาจารย์ไหมคะ ได้ยินได้ยินครับอาจารย์ครับผมค่ะ ค่ะครับ มีประเด็นหนึ่งไหมครับอาจารย์นอกจากตัวเงินประกันสังคมสมทบแล้วครับ อาจารย์อ่าประกันสังคมพวกกบขอะไรก็ก็น่าจะไม่มีก็น่าจะเป็นในส่วนของฐานข้อมูลตัวอื่นนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการดูแลของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ทางวิทยาลัยของเราเนี่ย ได้ทำฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อให ผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรของวิทยาลัยที่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยลงชื่อแจ้งแจ้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องค่ะ คืองานสวัสดิการพยาบาลเนี่ย รับทราบว่าบุคลากรของเรามีใครบ้างที่ฉีดวัคซีนแล้วกี่เข็มอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ทางด้านสุขภาพ ครับอาจารย์นอกจากสองประเด็นนี้มีประเด็นอื่นไหมครับอาจารย์ก็ก็ยังนั่งดูเรื่อยๆอยู่ แล้วก็ยังมีในเรื่องของ อาอาจารย์เลื่อนไม่ได้เนาะอาจารย์เห็นช่วยเลื่อนลงมาได้ครับอาจารย์บอกอาจารย์บอกได้เลยครับ แต่ผมให้ท่านอาจารย์ช่วยนนเลื่อนให้ข้างล่างให้อาจารย์นิดนึงค่ะลงมาอีกค่ะลงอีกอ๋ออันนี้ประกันสังคมอยู่นี่เห็นละเห็นละเมื่อกี้ครับอาจารย์นั่นละช่วยเหลือบุตรพบขอประกันสังคม โอเคถ้าลงเวลานี่อาจารย์คงไม่ต้องใช้แล้วค่ะที่นี่ไม่มีค่านอกเวลาค่ะเผื่อเผื่อเป็นค่า อาหารนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์อาจตั้งไว้ครับเพื่อก็โอเคนะคะ เพราะว่ายังมีในส่วนเรื่องของข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรอีกนะคะ ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่า อ่า ข้อมูลถ้าจะเก็บเป็นจริงๆเนี่ยมันเยอะมากในทุกส่วนงานนะคะอย่างเช่นงบประมาณที่ได้มาเรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องของอะไรนะคะอ่าข้อมูลการปรับอะไรต่างๆ ที่ที่ว่าในหน่วยงานภายในเรามีอะค่ะ ที่เราจะต้องทำในงานต้นสังกัดอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็โอเคค่ะ ในเบื้องต้นเข้าใจครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นชุดข้อมูลตั้งต้นก่อน ถ้าเกิดทำประเด็นเยอะก็ได้ก็ได้แนวทางกันว่าถ้าเกิดแตกประเด็นเยอะเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ครบถ้วนหรืออาจจะเสร็จใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจารย์ค่ะ เพราะว่าอย่างในของวิทยาลัยนะคะแต่ละแต่ละที่ที่แต่ละที่จะต้องทำเนี่ยจะมีในเรื่องของงานประกันคุณภาพสถานศึกษานะคะ จะมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการที่เราจะต้องนำข้อมูลลงไว้ในเว็บไซต์ของ วิทยาลัยนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะลงไว้เพื่อให้บุคคลภายนอก หรือว่าบุคคลภายในหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ เราก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันนะคะอย่างเช่นที่ดินครุพันธ์อะไรสิ่งก่อสร้างเนี่ยค่ะ ก็จะมีเรื่องของลงลงรายละเอียดไว้ลงข้อเสื่อมลงราคาไว้อย่างเงี้ยค่ะ มีต้องลงไว้ด้วยอะไรนะคะอันนี้อันนี้มันจะมีกับงบประมาณที่ได้มาในการบริหารวิจัยทั้งหมดในแต่ละปีอะไรเงี้ยด้วยค่ะ ในแต่ละด้านขอบพระคุณมากครับอาจารย์ก็อาจจะครอบคลุมครับอาจารย์ อาจารย์บวรศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของชุดข้อมูลไหมครับอาจารย์ ครับ ก็จะเสริมว่าชุดข้อมูลที่เรายกตัวอย่างที่เราทำที่อาจารย์ยกมาเนี่ยครับ เราจะมีกรอบมาจากการทำ GDP สาขาจังหวัดใช่ไหมครับ ก็จะจะรู้ว่าจะมีทั้งหมดอยู่18รายการรายการที่ 19เป็นรายการซ้ำใช่ไหมครับรายการลรวมคราวนี้ในแต่ละอันก็จะมีแต่ละระดับดังนั้น18รายการเนี่ยเป็นสูตรที่สภาพัฒน์ได้มีการให้ทางคังจังหวัดหรือมีผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ดำเนินการกรอกข้อมูลเหล่านี้ ถูกไหมครับ และอย่างที่อาจารย์การจนาได้เสริมมาในมุมนั้นอาจจะเป็นการขยายผลในเรื่องของข้อมูลอื่น ๆ แต่ถ้าเราเป็นประเด็นที่จาก Excel ที่อาจารย์ให้ขึ้นโชว์เนี่ยผมว่าอาจารย์น่าจะมาจาก 18 รายการนั้นถูกไหมครับครับและ18รายการนี้จะเป็นรายการที่ถูกนำไป วิเคราะห์ประมวลออกมาเป็น GPT สาขาการศึกษา ถ้าตรงไหนมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูล ก็อย่างที่อาจารย์ภูกได้บอกว่า ถึงแม้หน่วยที่ที่ส่งบอกว่าไม่มีข้อมูลหรืออะไร แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ต้องมีทางคลังจังหวัดเขาก็จะมีการไปขอจากกรมสรรพากรบ้างจากกรมบัญชีกลางหรือ GF ที่ที่เป็นหน่วยในเครือของกระทรวงการคลังที่ที่ท่านเคยให้ให้ตัวอย่างไว้ถูกไหมครับ ใช่ครับอาจารย์ครับผมในเรื่องของระบบประกันคุณภาพนะครับ ของสถานศึกษาหรืออะไรตรงเนี้ยอันนี้เราก็อาจจะมีในเรื่องของอย่างที่บอกว่าเมื่อทรัพยากรทางการศึกษา 4M ที่เราบอกเนี่ยครับ ถ้าเราจัดว่าการประเมินคุณภาพเนี่ยไปอยู่ในส่วนของการบริหารจัดการเป็น management ใช่ไหมครับ เราอาจจะมีประเด็นของระบบข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นในส่วนที่จะเกิดการขยายผลต่อไปอ่ะใช่ครับ เพราะว่ามันตัวชุดข้อมูลเนี่ยจริงๆนะเกิดเราต้องตั้งต้นให้ได้ก่อนเพราะว่าจากวิธีอื่นๆที่เราถอดชุดองค์ความรู้มาเนี่ย ก็จะบอกว่าถ้าเราคิดกว้างครอบคลุมอ่ะข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ทำหรือว่าเสร็จได้ได้ยากหรือใช้เวลานานครับทีนี้ อาจจะตั้งต้นที่ชุดข้อมูลนี้ก่อนในอนาคตนะครับอาจารย์กัญนาถ้าถ้าเรามีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมแล้วครับหลังจากเสร็จในในสมมติเราทำเสร็จไปในตัวต้นแบบแล้วเนี่ย จะเพิ่มเติมในส่วนอื่นนะผมว่าก็น่าจะเป็นเป็นประเด็นที่ทำได้ง่ายครับ เพราะว่ามันคือการต่อยอดนะอาจารย์ ครับผมอันนี้มีผู้หลังไมค์บอกว่าขอเลื่อนหน้าจอให้ดูทั้งหมดหน่อยของอาจารย์นะครับเอกสารได้ครับ อาจารย์ที่ที่สอบถามทุกคนเปิดไมค์ได้ไหมครับอาจารย์เผื่อเราจะได้เสวนาร่วมกันครับอาจารย์ในวิธีนี้เลยครับอาจารย์ ราะเดี๋ยวชุดต่อไปถ้าเป็นในในในแท็บของตัว ตัวแถวแล้วเนี่ย มันจะมีเรื่องของตัว metadata ด้วยครับ ซึ่งอาจจะชวนคุยอีกระดับหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้เห็นก่อนครับว่าถ้าหน้าตาข้อมูลที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ย ทั้งตัว data catalog เนี่ย ชื่อชุดข้อมูลเนี่ย มีประเภทไหนที่ใช้ประโยชน์ได้ได้กว้างขวางครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานของเราไปได้บ้างแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ metadata ที่ที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ ในการกำหนดชุดข้อมูลเนี่ยร่วมกัน ซึ่งผู้ที่จะตอบหรือว่าที่จะรู้รู้รู้ตัวคำอธิบายข้อมูลเนี่ยได้ดีสุดน่าจะเป็นท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมครับเดี๋ยวเขาเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าอย่างกรณีที่ที่เคยที่ได้ถามสพรไปเกี่ยวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเคยจัดทำคู่มือและมีการยกตัวอย่างครับ ในสมัยนั้นเขายกตัวอย่างและในการทำข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันในระดับของภาครัฐเองในกระทรวงนะครับ ถ้าเป็นด้านการศึกษาเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาครับ ตรงนี้เขาก็ทำมานานๆนะครับเขาก็จะบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลนักศึกษาข้อมูลทางการศึกษาปัจจุบันหลักสูตร ข้อมูลครอบครัวของนักศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง สุขภาพนักศึกษา ข้อมูลองค์กรของสถานศึกษา การจัดการการศึกษารางวัลสถานศึกษาอะไรเงี้ยข้อมูลการจ้างเพื่อการศึกษาห้องเรียนบุคลากรอาคารอะไรเงี้ยครับ ก็ ตรงนี้ก็คือเป็นสิบปีละ แต่เรายังเห็นชุดข้อมูลเหล่านี้ยังไม่เกิดเป็นภาพรวม เป็นแหล่งที่ที่ที่ที่ที่รวมอยู่ที่จุดเดียวหรือว่าที่จะนำใช้ร่วมกันถูกไหมครับ อย่างที่อาจารย์กาญจนาได้พูดถึงเรื่องของอาคารสถานที่เนี่ย ทั้งอาชีวะกับสปทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า จะมีระบบเกี่ยวกับพวกอาคารสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ใช่ไหมครับ อาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีระบบเหมือนที่เราลงติดตามของคณะรัฐมนตรีที่ลงไปที่หน้าใช่ไหมครับท่านที่ปรึกษาที่เราจะเห็นเลยว่า ทุกสถานศึกษาก็จะมีการของบประมาณในการก่อสร้างต่างๆ แต่ถ้าเป็นอาคารตึกเรียงหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามแบบที่เขากำหนดแบบฟอร์ม โดยเขาจะต้องเข้าระบุว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้สร้างตึกเป็นลักษณะแบบนี้อะไรใช่ไหมครับ แต่ที่นีคัญอยู่ที่อายุของตึกในการก่อสร้างเขาเนี้ยฐานข้อมูลเหล่านี้ก็มี ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้เขาก็จะมีอยู่แล้วว่ามีอาคารสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดหรือที่มีตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นมันก็จะมีการประเมินค่าเสื่อมออกมา ใช่ไหมครับ ตามที่กระบวนการออกมา คราวนี้ค่าเสื่อมก็จะไปโผล่อยู่ในสิบแปดรายการนั้นหนึ่งรายการนั้นที่มีค่าเสื่อมนะครับ ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นข้อมูลที่ลิงก์กันนะครับ อันนี้ก็เสริมดูที่ว่าอลาหลายอย่างมันมีข้อมูลอย่างเช่น ของข้อมูลของกรอบอัตรากำลังของคุณครูไม่ว่าสพทหรืออาชีวะเห็นไหมครับเขาก็จะมีอัตราละแล้วก็จะมีการจ้างครูเขาเรียกว่าอะไรครูผู้ช่วยครูครูจ้างที่นอกเหนือจากจากกรอบกรอบที่มีใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาก็มีว่าเอ๊ะ สมมุติว่าถ้าวิทยาลัยอาชีวะลบบุรีเนี่ยมีกรอบอยู่ 20 ตำแหน่ง แต่ให้มา 17 ตำแหน่งอีก 3 ตำแหน่งที่ยังไม่จัดสรรให้เนี่ยเกิดจากปัญหาอะไรถูกไหมครับ ถ้ากรณีอย่างหน่วยสภาการศึกษาเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าโอ้การจัดสรรอัตรากำลังเป็นนี้ มีหน่วยในพื้นที่ที่ภาคนี้ อาจังหวัดนี้ได้มีการรายงานตรงนี้ ต้องถามว่าไอ้สปททำไมท่านถึงยังไม่บรรจุอ๋อเนื่องจากยังไม่มีครูที่บรรจุหรือสอบขึ้นทางทางด้านนี้มาหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือมีแล้วไม่ทำก็ต้องชี้แจงถูกไหมครับทำไมไม่ให้ หรืออย่างสปทที่เราเคยยกตัวอย่างว่ามีครูกลุ่มสาระต้องมี แต่ว่าครูมาทั้งยี่สิบคนแต่ว่าครูตามกรอบอัตราได้มาไม่ครบสาระกลุ่มสาระอีก อันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ที่ที่เราก็สามารถให้ส่วนกลางที่เป็นหน่วยติดตามถูกไหมครับ ในหน่วยสาระว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยังเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เพราะว่าเขาก็จะเหมือนร้องเรียนให้กับหน่วยงานรือว่า เนี่ยเพราะหน่วยงานต้องสังกัดไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ตรงนี้อะไรเงี้ย แล้วอย่างกรณีที่ครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียนไหนที่ท่านมี กำลังทรัพย์หรือมีเงินที่สามารถพัฒนาได้มาจากแหล่งอื่นแล้วก็สามารถจ้างครูดักชาติเข้ามาใช่ไหมครับอย่างมีการนำร่องหรืออะไรในพื้นที่เนี้ยแต่บางโรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยแล้วจะมีการก็จะต้องมาดูกันว่าตรงการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยจะจะจะจะบูรณาการหรือร่วมมือกันยังไงในเมื่อถ้ารู้ว่ายังแก้ไขไม่ได้ แต่วิธีที่ที่ทำให้เร็ว แล้วก็ผลเกิดกับผู้เรียนกับคุณครูแล้วโรงเรียนเช่น ว่า ถ้าโรงเรียนอยู่ในระแวกเดียวกันแล้วยังมีระบบอินเทอร์เน็ตเออในเมื่อสอนระดับเดียวกันวิชาเดียวกันจัดให้มันอยู่ เป็นช่วงเวลาเดียวกัน แล้วก็ผ่านระบบแก้ไขปัญหาให้เขาก่อนไหมไม่ใช่ว่า รอจนกว่าจะได้ครูภาษาอังกฤษหรือครูเฉพาะด้านนั้นมา โรงเรียนที่ไม่มีตรงนี้ก็ก็เหมือนกับ ก็ขาดไป อย่างเงี้ยครับอย่างที่เราลงไปในพื้นที่ที่เราเห็นถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่า พอการก่อสร้างต่างๆ เราก็จะมาก่อสร้าง เหมือนที่จังหวัดที่ว่า เราพยายามจะสร้างสระว่ายน้ำ เราจะสร้างเราอยากโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเด็กตายจาก การจมน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ถามว่าเซนติมันมีการตายใช่แต่ถามว่า แล้วถ้าเกิดสระว่ายน้ำอยู่ในโรงเรียนถ้าผมถามแบบ แล้วเด็กจะไม่มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะจมน้ำถ้าเกิดอันนี้หรือเปล่าประกอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกไหมครับ แต่โอเคมันเป็นช่องทาง ถึงบอกไงว่า ถ้าข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีเนี่ยงบประมาณที่จะลงไปจัดสรรเนี่ยบางทีมันอาจจะไปถูก ถูกถูกถูกช่องถูกอะไรมากกว่า แล้วยิ่งไปเห็นบ้านพักคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับ ถ้าผมไม่บอกนี่ผมก็นึกว่าผมอยู่ในการป๋องกับคนเลยครับอาจารย์เนี่ยีคือแบบ โอ้อันนี้บ้านตะกูข้างบนเป็นบ้านไม้แบบเพิ่งไปเห็นจริงๆจังๆแบบตกใจลแบบ ทำไมมันมันดูแบบน่ากลัวและโตมขนาดนี้ทั้งนั้นที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยด้วยใช่ ขนาดว่าโรงเรียนอยู่ในอยู่ในตัวเมืองนะก็ให้บอกแต่เขาก็มีที่พักที่ที่ปลอดภัยให้คุณครูแต่อันนี้คือสภาพที่ว่ารอการอ่าบุรณะหรืองบประมาณอาจารย์จัดสรรนะครับ อันนี้อันนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์กาญจนานะครับเื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนใช่ไหมคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังแบบในช่วงของตัวเมืองหรืออำเภอก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณครูที่ ขนาดว่าในในตัวเมืองนะยังแบบยังขนาดนี้แล้วไม่อยากมีสภาพคุณครูที่ท่านต้องรับผิดชอบที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ที่ห่างไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็ข้อมูลเหล่านี้ผมว่ามันน่าจะช่วยเราจะท้อนในอนาคตได้ ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ในการแก้ไขครับผมอาจารย์พิเชษครับขอเสริมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ผม อาจารย์กัลยา มีประเด็นเสริมตรงนี้ไหมครับอาจารย์พี่ขอรบกวนนิดนึงนะคะ ตรงคือพี่สงสัย เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ย อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ โอหัวข้อเขาจั่วว่าแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล Data คำอธิบายข้อมูลของแต่ละชุดนะคะ ภายใต้ภารกิจหลักนะคะ ทีนี้เดี๋ยวพี่ไปดูปั๊บคำอธิบายข้อมูล อย่างเช่น ข้อที่หนึ่งสมมุตินะคะว่า ประเภทสถิติทั่วไปเงินเดือนนะคะ ทีนี้อันนี้สมมุติว่าเป็นระดับพื้นที่ก็อาจจะเป็นชื่อองค์กรถูกไหมคะ ครับทีนี้ที่พี่จะรบกวนถามก็คืออย่างนี้ค่ะคำสำคัญนะคะคำสำคัญเนี่ยมันน่าจะอยู่กับตรงตรงนี้ไหมคะว่าชื่อชุดข้อมูลเป็นเงินเดือนข้าราชการ เพราะฉะนั้นมันจะต้องอธิบายว่าคำสำคัญนะคะ สมมุติได้ GPP สาขาการศึกษาเนี่ยมันเป็นมันเป็นท็อปปิกอยู่แล้วนะคะทีนี้ตรงคำสำคัญเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมาอธิบายชุดข้อมูลค่ะว่าเงินเดือนหมายถึงอะไรสมมุตินะคะ ซึ่งตรงนี้ไอ้ชีตตรงนี้อาจจะต้องทำเหมือนตัวสีเหลืองที่ท่านทำ additional ไว้ คือหมายความว่าไม่ปรากฏอยู่บนหน้าจอไม่ลบใช่ไหมคะแต่มันจะไปปรากฏอยู่ในไฟล์แนบอันนี้สมมุตินะคะ แล้วอีกอย่างเช่นคำสำคัญอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองอย่างเช่นรายละเอียดเนี่ยนะคะ อย่างเช่นเราจะมาจั่วว่าสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สมมุติรายละเอียดก็คืออาจจะต้องเป็น เงินเดือนของอบุคลากรทางการศึกษานี่ไม่เกี่ยว สมมุตินะคะเป็นคุณครูหรืออาจารย์ นะคะ หรือว่าบุคลากรของทางสสภาเอง สมมุตินะคะ ไม่นับรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งอันนี้ลูกจ้างชั่วคราวเรามีอีกตารางหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ที่ยกตัวอย่างนะ เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าพี่ไม่เข้าใจนิดนึงว่าใช่หรือเปล่านะคะ ที่จะต้องมาเขียนรายละเอียด เพราะว่าถ้าพี่คิดว่าถ้าเราซ้ำสมมุติว่าเซลล์ที่ 7 รายละเอียดเนี่ยจะเป็น การสำรวจการสำรวจหมดเลย มันก็ไม่ได้มี value ตรงนี้นะคะ ไม่มีความต่างระหว่างชุดข้อมูล แต่ถ้าความต่างชุดข้อมูลมันก็มาปรากฏที่วัตถุประสงค์ อันนี้ถามนิดนึงนะคะ เพื่อพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล อย่างเช่น วัตถุประสงค์เนี่ยเงินเดือนใช้เพื่ออะไรเงี้ยอันนี้สมมุตินะคะ ก็อาจจะจะเป็นว่าถามว่าจริง ๆ แล้ว ถ้าอย่างนี้ปุ๊บ ในเรื่องของเงินเดือนทั่วประเทศอ่ะมันก็วัตถุประสงค์เดียวกันหมดนะคะ แต่ทั้งนี้เงินเดือนอาจจะคลาสสิฟายไปแง่ที่ว่าด้านการศึกษา หมายถึงว่าเราจะต้องบอกว่าเงินเดือนในส่วนที่เขาเรียกอะไรรัฐบาลได้จ่ายให้ในเฉพาะส่วนของการศึกษาอย่างอะไรประมาณนี้ อันนี้ที่สมมุตินะคะ ไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า หรือว่ายังไงคะเดี๋ยวถามนิดนึงครับอาจารย์ขอบเสริมนะโอเค ครับ อาจารย์พี่เอกพอดีพูดตรงกันเลย คือข้อข้อมูลตรงที่เป็นตาราง Excel เนี่ยครับ อ่า จะเป็นเทมเพลตที่อ่า สำนักงานสถิติออกมาเป็นการเก็บตัวชีวะที่เราเอามาเป็นแนวในการทำ แต่ข้อมูล 18 รายการเนี่ยครับมันเป็นการวิเคราะห์ตาม GDP กรณีที่จะวิเคราะห์ไปว่าเงินเดือนนี่เป็นอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นระดับนโยบายที่จะต้องเอาไปในส่วนของการวิเคราะห์ที่อาจารย์กุ๊กครับจะมีช่วงหลังที่บอกว่า หลังจากที่ทำตารางพวกนี้ที่เป็น18 รายการใช่ไหมครับแต่อาจารย์กุ๊กไม่ได้มี Excel ตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ทำทำจาก็กเซลเป็นตัวทำเมื่อได้ตัวเลขรวมแล้ว ก็คือเอามาเป็นบทวิเคราะห์นะครับในส่วนที่พี่โอ นี่คือมันจะเป็นส่วนของในบทวิเคราะห์หรือเปล่าใช่ไหมครับ คือใช่ไหมครับพี่นิดนึงนะคะ ขออภัยนิดนึงคือคือพี่อย่างนี้พี่ต้องการที่ว่าคนกรอกอะโอเคถ้าคนกรอกนี่คุ้นเคยเขาก็รู้ว่าโอเคเงินเดือนเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมมตินะคะ แต่ถ้าคนกรอกเขาไม่คุ้นเคยเป็นคำศัพท์อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับ อ่าปกติอะค่ะ ก็น่าจะมีคำอธิบายตรงนี้ แต่ส่วนที่สถิติเนี่ยเขาให้เป็นเทมเพลตเนี่ย ก็คิดว่าเขาอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างนั้น ทีนี้เวลาคนเขากรอกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์นี้มันเหมือนกันไปหมด ก็ไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ที่ที่เก้าหรือเจ็ดอะไรประมาณ คือตรงนี้ อันนี้คือเอ็กเซลที่เป็นของสถิติเนี่ยคือการที่จะไปจัดทำทางเทคนิคของทางด้านระบบฐานข้อมูลถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นแบบฟอร์มที่ Excel ของอาจารย์คุกเนี่ยอันนั้นจะเป็นตัวที่สภาพัฒน์กำหนดรูปแบบว่าคุณต้องรายงาน แล้วเขาจะมีตัวคำอธิบายบอกว่าเงินเดือนนี่คืออะไรเป็นคำนิยามของตรงนั้นนะครับ มันไม่ได้บอกว่า มันเป็นการจัดส่งข้อมูล เพราะการจัดส่งข้อมูลตัวเลขตัวนี้ ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางเขายึดตาม GS นะครับ อันนี้ที่เสริมให้ดูว่าอ่า พอถ้าเราเอาตาราง Excel สองอันนี้มาเทียบกันเนี่ย เดี๋ยวเราจะไขว้กันแล้วว่า ว่ามันคนละแบบ มันคนละ มันคนละ มันคล้ายคลึงกันเนี่ยว่า มันมีจุดของมันที่เป็นลักษณะเฉพาะของมันอย่างี้ครับ ถ้าเป็นจุด Excel ที่เรายึดสิบแปดรายการมันอ่ะอันนั้นจะมีปักหมุดบอกแล้วแหละว่า เป็นรายการลักษณะประเภทไหนที่ตามของกรมบัญชีกลางที่เขาเพราะว่าสังเกตอาจารย์ทุกบอกว่าจะต้องมีในการส่งเข้า GF นะครับแต่ส่วนตารางของ Excel เนี่ยอันนี้กำลังถอดแบบออกมาเห็นชุดข้อมูล ซึ่งสิ่งที่พี่โอพูดในรายการเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้อาจารย์ทางเทคนิคและมีเดียลองดูว่ามันจะมีการเพิ่มคำอธิบาย หรืออะไรอย่างที่โอบอกหรือเปล่าใช่ค่ะคือถ้าสมมติเราลองให้ท่านที่เป็นคอนเทนต์โอเนอร์กรอกเนี่ยเราอาจจะไฮเซลไปเลยเพราะว่าทางคอนเทนต์โอเนอร์เนี่ยอาจจะมีทราบอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรอันนี้สมมุตินะคะ เพื่อที่ว่าเวลาเขากรอกเนี่ยมันจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเฉพาะ ตรงนี้มันจะได้ไม่เกิดความที่จะต้องเสียเวลา แต่ถ้าเกิดมันซ้ำๆกันเนี่ยเราก็ไฮเซลไปได้ แต่ถ้าอย่างที่ท่านพูดก็คือว่าถ้ามันเป็นฐานข้อมูลเนี่ย มันก็อาจจะจำเป็นที่บางหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะมีหมายเหตุ ซึ่งเขาไม่เหมือนคนอื่น สมมุติใช่ไหมคะ สมมุติว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะเรียกอันนี้หรือว่าอะไร ซึ่งซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าทางทางส่วนราชการที่อยู่ในภาพรวมของเราเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะ แต่อาจจะมีอันที่มีคำอธิบายไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของ อย่างเช่นกศนอาจจะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกับกับส่วนราชการอื่น หรือว่าสำนักพูดอันนี้สมมุตินะคะที่อาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างตรงนี้ อันนี้อันนี้พี่พี่ไม่แน่ใจว่า เราจะเติมหรือว่าเราจะดีไซน์ไว้ยังไงอะค่ะขอบคุณครับก็โอเค เดี๋ยวตรงนี้ก็คือการที่ออกแบบนะครับก็สามารถที่จะมีทั้งที่อาจารย์ทางทีมอาจารย์นักวิทยาในการตั้งโครงเพื่อสรุป ข้อมูลให้กันมาแล้วก็มีส่วนที่จะเพิ่มของทางที่พี่โอบอกมาด้วยส่วนหนึ่งเพราะสุดท้ายครับ มันเป็นล่าเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่จะต้องเอาเข้าไปรับฟังกับทางสพลสำนักงานสถิติและสำนักงานสพลที่ที่เราจะให้เขาดีเฟน ดูเหมือนอย่างที่อาจารย์วิรักพูดเมื่อวานใช่ไหมครับเออวรักพูดเมื่อวานใช่ไหมครับว่า แค่คำว่าของสำนักงานปลัดเกษตรที่บอกว่าพื้นที่ปลูกเห็นไหมครับ ตีความกันสามชั่วโมง ดังนั้น เดี๋ยวเราก็จะเอาเหมือนกับตรงนี้ครับ เข้าไปในส่วนของตรงนี้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยน แต่ก็อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือยังไง ในมุมตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจดบันทึกไว้แล้วก็ไปเพิ่มเติมครับอาจารย์พิเชษมีอะไรนะครับเอาเลยครับอาจารย์พิเชษจะตอบกับนักเรยนให้ผมทีเดียวเลยครับอาจารย์ค่ะพี่เสริมนิดนึงคือตรงที่อาจารย์กัลยาพูดถึงเรื่องของนิยามของแต่ละชุดข้อมูลตรงนี้ในส่วนของ18รายการตรงนี้น่าจะมี การนิยามเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยโดยโดยสภาพัฒน์นะคะซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าของในเรื่องของการทำชุดข้อมูล GPP ตรงนี้ในแบบท็อปดาว เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราก็เอามาเอามา Recording in progress ซึ่งจริงๆอ่ะ อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนกันอ่ะ อันนี้ผมผมตั้งมาเป็นตุ๊กตาครับอาจารย์จริงๆแล้วจะต้องไม่เหมือนครับ หรือว่าเหมือนกัน Recording in progress ก็จะเจอได้โดยง่ายครับผมอย่างเช่นความถี่ของการอัปเดตข้อมูลอย่างเงี้ยอาจจะอัปเดตทุกหนึ่งปี ทุกหกเดือน ในพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของน้ำน้ำเขาเรียกอะไรนะมีน้ำมีตัวของเขาเรียกอะไรลูกน้ำใช่ไหมคะมีน้ำขังมากมีลูกน้ำอะไรเงี้ยก็จะทำให้ได้เห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งโยงไปเรื่องของ SCG เนี่ยผนวกไปเรื่องกับการศึกษา คือหมายความว่าในไอเดียที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือจากการที่เราได้ได้ได้มีโอกาสไปสัมผัสบ้างนะคะในบางช่วงเนี่ย ก็พบว่าโรงเรียนเนี่ยเขาได้มองว่าเราเนี่ยต้องดึงเอาปัญหาของชุมชนอย่างเช่นกรทมมีปัญหาเรื่องขยะเยอะสิ่งแวดล้อมหรือที่ระยองก็ตามนะคะปัญหาที่ระยองก็พบว่ามีการเอาขยะไปทิ้งในในทะเลกันเยอะ เพราะฉะนั้นทางอบตอบจนี่ก็กังวลเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือได้ได้เห็นว่าทางกรทมเนี่ยค่ะเขาได้ดึงเอาปัญหาของพื้นที่เนี่ยมานะคะพอปัญหาดึงพื้นที่ออกมาปุ๊บ ก็มาดูว่าอ่ะขยะเยอะตรงนู้นเยอะ แล้วจะทำขยะไปรีไซเคิลอะไรได้บ้าง แล้วเด็กเนี่ยในชุมชนเนี่ยมีฐานะ เป็นยังไง คนไหนสมัครเป็นอาสาสมัครก็มาช่วยกันนะคะพอมาทำเสร็จก็เกิดโรงเรียนให้ความสนใจอ่าสถานทูตก็มาดูนะคะทำพีองพีอาร์ทำข่าวก็เลยได้เห็นว่าจริง ๆแล้วเนี่ย ถ้าเราคำนึงถึงนะคะว่า อะไรกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะมีเขาเรียกอะไรฐานข้อมูลอีกอันนึง ซึ่งในเมื่อเราจัดเก็บข้อมูลในฐานของตัว Metadata ของประเทศในภาพรวมเป็นเพื่อทำเป็น Big Data แต่ใน additional หรือว่าเป็นแล้วแต่ทางองค์กรจะนำเสนอเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะเพิ่มก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย อย่างเช่นอ่าส่งเสริม GPP นะคะ ที่ส่งเสริมรายได้ในชุมชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่เนี่ยมีรายได้อะไรที่โรงเรียนเนี่ยไป activate ช่นโรงเรียนบางโรงเรียนในทีวีก็มีการเก็บขยะไปรีไซเคิลไปขายขยะทำธนาคารขยะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการโยงข้อมูลไปนิดนึงอันนี้อาจจะสำหรับที่อื่นด้วยนะคะ ว่าโยงข้อมูลไปถึงเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดจากภาคการศึกษาของเรานะคะโรงเรียนเล็กๆ อย่างเช่น ทางแม้แต่ทางอาอาจารย์ที่ท่านอยู่ทางช่างศิลป์ ตอนเนี้มงกุฎชดาอะไรกำลังฮิตเลยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยไอ้อวอลลุ่มของอ่าปรดักต์และเงินที่ได้นะคะเม็ดเงินที่ได้จากพื้นที่เนี่ยมันส่งผ่านไปถึงอาอาจจะใช้ชุมชนหรือใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือเปล่า เพราะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่อยากจะขอรบกวนว่า อย่าลืมเลยที่เราจะถือโอกาสเพิ่มไปในตรงนี้ค่ะว่าอของที่อยู่ในท้องถิ่น เช่นโอทงโอท็อปเนี่ยโรงเรียนเราไปมี ส่วนได้ส่วนเสีย นะคะหรือไปเป็นมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง อันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นพออันนี้มันมีอยู่ในฐานข้อมูล แต่ไม่จำเป็นว่า เราต้องไปพิจารณาทั้งหมด แต่เวลาเราจะนำขึ้นมาใช้เพื่อไปวิเคราะห์หลักสูตรที่เราจะไปสร้างนะคะหรือตัววิชาเลือกอะไรต่างๆ มันก็ต้องจัดให้เขาเรียกว่าอะไรอาจาย แล้วก็ส่งเสริมกับท้องถิ่นในในในพื้นที่แต่ละพื้นที่ เพราะมันมี indigenous knowledge ของแต่ละคน อย่างเช่น สมมุตินะคะนี่ขอขอเรียนเพิ่มเลยเพราะว่า เพิ่งคิดออกพอเห็นทางกทม ก็คืออย่างเช่น ปราชชาวบ้านที่อยู่ตามตามจังหวัดต่างๆเนี่ยค่ะเราก็อาจจะดึงท่านเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นทรัพยากรทางการศึกษานะคะคือเป็นฐานข้อมูลอีกฐานหนึ่ง ซึ่งบางทีเราอาจจะไปนับแต่จำนวนคุณครูที่อยู่ในระบบนอกระบบเอกชนกศนอแต่จริงๆแล้วเราต้องเอาท่านที่เป็นปราชชาวบ้าน หรืออาจจะไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นถึงขนาดนั้นแต่เป็น เขาเรียกว่ารีซอสของชุมชนก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเรียนเสนอไว้ค่ะเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่ผ่านโรงเรียนนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดนวัตกรรมที่เราไปตอบโจทย์ ในตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่านะคะและไปตอบโจทย์ในเรื่องผลลัพธ์ของผลผลิตในหมวด7นะคะและกระบวนการสร้างคุณค่าในหมวด6ได้อีกค่ะว่าเราเพิ่ม product และ service อะไรที่อยู่ในในในตัวของ GPP นี้ ค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับ อาจารย์ปยาครับอาจารย์ อาจารย์ที่นำเสนอผมว่าดีมากอาจารย์เพราะว่าจะต้องมามาดูในฐานข้อมูลพักกันเราว่าจะต้องมีชุดข้อมูลชุดข้อมูลของ Data กระตุ้นอะไรบ้างครับ อาจารย์ครับ อาจจะช่วงบ่ายอาจจะเห็นภาพยิ่งขึ้นครับ ผมว่าชวนพี่ๆเนี่ยมาช่วยกันดูเพราะว่าผมว่ากระบวนการเนี้ยหรือว่าชุดทำฐานข้อมูลเนี่ยผมว่าเราก็เราอยากจะเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้ก้าวหน้าผมว่าเราก็เลี่ยงไม่ได้ครับผมว่าจะช่วงบ่ายอ่ะเดี๋ยวจะต่อในเรื่องนี้ประเด็นนี้ครับอาจารย์ จารย์วรศักดิ์อาจารย์ก็ถึงเวลาที่ยังพักกินข้าวนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าที่เชิญพี่โอ๋มาก็คืออย่างที่บอกว่าในมุมมองหลายๆมุมมองที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยรับทราบเนี่ยครับ เราก็จะได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในมิติต่าง ๆแต่ในส่วนของที่ที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยทางทีมงานน้องๆเองต้องสรุปออกมาเป็นในเรื่องของการขยายผลหรือเป้าหมายที่เราจะเดินไปขยายผลอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ที่เราได้ในมุมจากที่เราฟังมาแค่ สีภาคหรือที่เรามีอยู่ครับมันมองให้เห็นภาพการเชื่อมโยงในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ในเวทีนี้ที่บอกว่ามันเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง ก็ไม่มีใครผิดใครถูกอยู่แล้วถูกไหมครับ ตั้งแต่เรามาจากภาคแรก แล้วก็เป็นอะไรที่ทางผู้ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านเนี่ยให้มุมมองมาในส่วนของฐานะผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราเอง หรือในมุมของเราเองก็ก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งพอมันมาเจอกันตรงกลางปุ๊บครับมันก็เป็นประโยชน์สำหรับการที่เราจะ ัฒนาระบบราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของ เราไปด้วยกันได้นะครับ ทั้งนี้ก็ตอนนี้ก็ได้เวลา 12นาฬิกาแล้วนะครับแล้วก็พักเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนบ่ายโมงนะครับ ระหว่างนี้หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ ยังไม่ได้ทำกิจกรรมภาคเช้าหรือลงเรียนภาคเช้า สามารถทำได้ตามลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงมีลิงก์การลงทะเบียนนะครับ แล้วก็ทำกิจกรรมลิงก์ลิงก์เอกสารประกอบการประชุม แล้วก็ข้อคิดเห็นนะครับผมท่านสามารถกดเข้าไปทำตามลิงก์ Google Form แต่ละรายการได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็พัก